ตัวอย่างการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรทราบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550 มีดังนี้ หมวดที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฐานความผิดและบทลงโทษสำหรับการกระทำโดยมิชอบ มาตรา 5 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใดเข้าถึงโดยไม่ชอบ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน การเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 6 การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 7 การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตราที่ 8 การดักข้อมูลโดยมิชอบ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น มิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา9การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ใดทำให้เสียหายทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือเปลี่ยนแปลงบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยมิชอบ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราสิบรบกวน ขัดขวาง ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 11 Spam Mail ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น โดยปกติสุข ต้องระวังโทษไม่เกิน 1 0 0 0 0แสนบาท มาตรา12 การกระทำความผิดต่อประชาชนโดยทั่วไป ความมั่นคง ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 1. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันที หรือในภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท 2. เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3-5ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง300,000 บาท ถ้าการกระทำความผิดตามวงเล็บที่2 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปีถึง 20 ปี มาตรา 13 การจำหน่าย การเผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิด ผู้ได้จำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่ง ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด ตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา14นำเข้า ปลอม เท็จ ภัยมั่นคง ลามกส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 0 0 0 0แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 1. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการ ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 2. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 3. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 4. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 5. เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามวงเล็บที่ 1 2 3หรือ 4 มาตรา 15 ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้ใดให้บริการ ผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอม ให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา 14ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในการควบคุมของตน ต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 14 มาตรา 16 การเผยแพร่ภาพ ตัดต่อดัดแปลง ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ากระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตามเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดาคู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย ความผิดอื่นใดอาจไม่ได้รับโทษตามพรบนี้เพียงอย่างเดียว ต้องดูองค์ประกอบและกฎหมายฉบับอื่นประกอบด้วย เช่นพรบลิขสิทธิ์ พรบธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ความผิดทางแพ่งอาญา